ราคาเท่าไหร่นะ600 กว่าบาท 600 กว่าบาท หูฟังนี่นะ ใช่ เสียงดีมาก เสียงดีขนาดนั้นเชียว จริงเหรอจริงโอเคอ่ะอ่ะเดี๋ยวมาลองดูก็ได้ สวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับ ในรอบนี้ผมจะมารีวิว หูฟังไร้สายเสียวมี่วันมอในรุ่น o m t h i n g Air Free ให้ได้ชมกันนะครับ หูฟังตัวนี้เป็นหูฟัง True Wireless ไร้สายครับ ต้องบอกว่าราคานั้นเข้าถึงได้ค่อนข้างง่ายมากๆนะครับราคาเปิดตัวจะอยู่ที่ 1,990 บาท แต่ว่าราคาเปิดขายณช่วงแรกในตอนนี้ ราคาอยู่ที่ 600 กว่าบาทเท่านั้นนะครับ เดี๋ยวผมขอสรุปให้ฟังฟีเจอร์เด่นๆ หรือว่าคำนิยามแบบกระชับกระชับสำหรับหูฟังรุ่นนี้นะครับเป็นหูฟังอินเอียร์แบบ True Wireless ไร้สาย เสียงทำได้ดีมากๆ ไม่ทำได้ดีด้วยนะครับ น้องๆ AirPods เลย แบตเตอรี่ใช้งานได้นานกันน้ำได้ด้วย และที่สำคัญราคาเข้าถึงง่ายมากๆนะฮะก็เหมาะสำหรับใครที่อยากจะใช้หูฟังแบบทัวร์เด็ไร้สายแล้วก็ไม่ได้มีงบสูงๆนะครับแต่อยากได้หูฟังดีๆสักตัวหนึ่งไว้ใช้งาน ตัวนี้แหละครับ ที่ผมจะมาแนะนำแล้วก็รีวิวให้ได้ชมกันวันนี้เอาเริ่มแรกก่อนครับมาดูในส่วนของอุปกรณ์ที่มีมาในกล่องนี้มีอะไรมาให้บ้างนะครับ เปิดกล่องเข้ามานะครับ เราก็จะเห็นหูฟังไร้สาย พร้อมกล่องชาร์จจำนวน 1 ชิ้นนะครับ มีเอียร์ทิปมาให้ทั้งหมด 3 คู่ ไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L นะครับ ไซส์ M นั้นจะติดตั้งอยู่ในตัวหูฟัง แต่ว่าไซส์ S กับไซส์ L นั้นจะแยกเป็นซองเอาไว้นะครับ เราก็จะสามารถเปลี่ยนได้นะครับ เพราะว่าบางทีหูของแต่ละคนรูตรงนั้นอาจจะใหญ่ไม่เท่ากัน บางคนอาจจะใส่แล้วหลวม อาจจะใส่แล้วแน่นเกินไป ก็สามารถปรับได้นะครับ นอกจากนี้จะมีคู่มือการใช้งานครับ คู่มือการใช้งานตรงนี้จะเป็นภาษาอังกฤษนะฮะก็จะมีภาษาจีนด้วยมีภาษาอังกฤษด้วย แต่ไม่มีภาษาไทย และสุดท้ายก็คือเป็นสายเคเบิลในการชาร์จนะครับ เป็น USB A ไป USB C กล่องภายนอกเป็นกล่องพลาสติก สีดำผิวด้าน คือถ้ามองและจับสัมผัสในตอนแรก ผมว่าเนื้องานค่อนข้างดีนะ ดูไม่กองแก๊งดูและแน่นดี ด้านบนนะครับจะพิมพ์โลโก้รุ่นเอาไว้นะครับว่าออมซิงส่วนด้านหลังครับจะเป็นพอร์ต USB สำหรับการชาร์จ ถ้าเราพลิกมาด้านล่างนะก็จะมีรายละเอียดดีเทลของสเปคต่างๆนะครับก็บอกเอาไว้ณตรงนี้นะฮะดีไซน์ของหูฟังทเป็นสีดำเหมือนกันครับที่บริเวณก้านของหูฟังจะมีโลโก้พิมพ์ติดเอาไว้ว่า Omthing นะครับส่วนที่ปลายของก้านนะครับก็จะมีรอยบากเล็ก ๆ ประมาณ6รอยนะครับ ซึ่งบริเวณส่วนนี้ก็จะมีไมโครโฟนอยู่ด้วย ในหูฟังหนึ่งข้างจะมีไมโครโฟนทั้งหมด 2 ตัวนะครับจะอยู่ด้านล่าง1จุดนะครับแล้วก็อยู่ด้านบนอีก1จุด นอกจากนี้ครับบริเวณที่ลอยบุ๋มๆเข้าไปบริเวณหูฟังตรงนี้ฮะจะเป็นทัชเซนเซอร์นะครับทัชเซนเซอร์ตรงนี้เราสามารถที่จะควบคุมการทำงานของหูฟังได้นะฮะหูฟังออมติงแอร์ฟรีเป็นหูฟังในรูปแบบอินเอียร์เราสามารถที่จะถอดเอร์ทิปส์ออกมาได้นะครับก้านของหูฟังนะครับ จะยึดซิลิโคนเอร์ทิปส์ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นส่วนที่ส่งกำลังจากดรเวอร์นะครับหรือว่าลำโพงออกไปที่หูของเรานะครับ พอร์ตการชาร์จด้านบนครับจะเป็นจุด 2 จุดอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะติดตั้งเข้าไปในกล่องนะครับ ก็จะอยู่ในรูปแบบในลักษณะนี้นะครับสามารถที่จะวางเข้าไปเพื่อทำการชาร์จได้เลย ต่อมาครับในเรื่องของการติดตั้งแล้วก็สวมใส่เข้าไปที่หูออมติงเอฟีตัวเนี้ยติดตั้งเข้าไปที่หูนะครับค่อนข้างที่จะใส่ง่ายนะ พอสวมเข้าไปเสร็จปุ๊บอะผมไม่ต้องขยับเลย ใส่เข้าไปปุ๊บ แน่น ถ้าเราอยากจะให้มันแน่นมากเราก็ยัดเข้าไปข้างในนะครับแต่ว่าถ้าแบบสวมเข้าไปเฉยง่าย ตรงเนี้ยก็อยู่แล้วนะครับ ลายคนถามว่าเอ้ยมันจะหลุดง่ายไหมต้องบอกว่าไม่หลุดครับสะบัดหัวเราอาจจะหลุดก่อนก็ได้นะครับเวลาสวมเข้าไปแล้วอ่ะหูฟังนะครับจะตัดเสียงบริเวณโดยรอบ เพราะว่ามันจะมีซิลิโคนที่อยู่ตรงนี้ครับเป็นตัวตัดเสียงนะครับพลังเสียงนะครับตัวนี้จะมีไดรเวอร์ขนาด 7มิลิเมตรนะครับที่อยู่ภายในไดรเวอร์คือเอาง่ายมันเป็นเหมือนตัวลำโพงที่อยู่ข้างในครับถ้ายิ่งตัวใหญ่ กำลังขับจะยิ่งเยอะ ส่วนความต้านทานหรือว่า impedance นั้นจะอยู่ที่ 32 โอห์มนะครับ ตัวเลขทางเทคนิคก็ดีสำหรับใครที่แบบอยากจะรู้ข้อมูลตรงจุดนี้ แต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังเลยแล้วกันว่า เสียงที่มันได้จากหูฟัง Omting Air Free ตัวนี้ มันเป็นอย่างไร ผมได้ลองฟังครั้งแรก ผมรู้สึกทึ่งนะคนลุกกับเสียงที่มันได้จากหูฟังตัวนี้ คุณภาพเสียงถ้าผมลองเปรียบเทียบกับทางฝั่ง AirPods ธรรมดานะครับที่ไม่ใช่รุ่น AirPods Pro คุณภาพเสียง เสีย m ม One More Omting Air รีตัวนี้ทำได้ดีกว่า AirPods 2 ค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวนะครับ ด้วยความที่มันเป็นหูฟังอินเอียร์ด้วยแหละ มันก็เลยทำให้เสียงที่มันเข้ามา มันเข้ามาได้ลึกกว่า แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ AirPods Pro ต้องบอกว่า AirPods Pro ถือว่าเป็นหูฟังอินเอียร์ตัวแรกของทาง Apple ที่ทำออกมาได้ค่อนข้างดีมาก สวมใส่ใช้งานได้ง่าย มีโหมด transparent โหมดตัดเสียง รอบด้านที่เป็น ANC นะครับ active noise cancellation ด้วยนะครับถ้าเรื่องฟีเจอร์ยังไงยังไง AirPods Pro ก็เหนือกว่าแน่นอน และราคาอย่างที่บอกครับตัวนี้9,200ตัวนี้ราคาเปิดตัว 1,990 แต่ขายจริงๆ คือราคาไม่ถึงพันก็แบบเฮ้ยทำไปได้ไง แต่บอกว่าเลยครับว่าคุณภาพเสียงครับน้องๆ AirPods Pro เลยอันนี้ผมกล้าพูดได้ เพราะว่าผมชักหูฟังมาเยอะมาก เพื่อที่จะได้รู้ว่าคุณภาพเสียงของแต่ละตัวนั้นเป็นยังไง คุณภาพเสียงสรุปกันง่าย ๆ คืออาจจะสู้ AirPods Pro ไม่ได้ แต่ก็บอกว่าน้องๆ AirPods Pro เลยนะฮะคือผมฟังครั้งแรกแล้วผมขนลุกอย่างที่บอกนะครับเสียงเบสมาเสียงกลางเนี่ยเสียงกลางหรือว่าเสียงแหลมด้วยเนี่ยเวลาที่แบบนักร้องมาเนี่ย เราได้ยินชัดครับแยกแยะเสียงได้ว่าอ่ะเสียงนี้ดีเสียงนี้ไม่ดี อันนี้บอกให้เรารู้ได้ อีกจุดหนึ่งครับที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของ sound stage หรือว่าความกว้างของเวทีเสียงนะคความกว้างของเวทีเสียงคืออะไร มันเป็นเหมือนว่า ถ้าสมมติว่าเราใส่หูฟังนี้เข้าไป ลองหลับตาฟังเพลงเหมือนเรานั่งอยู่ในคอนเสิร์ตหูฟังตัวนี้ครับถ้าเราลองกับเพลงหนึ่งที่ผมแนะนำเอาไว้ที่ใต้คลิปนะครับเพลงนั้นถ้าเราลองฟังเสียงที่หูฟังออมติงไอฟีตัวนี้ทำให้ได้นะครับ มันสามารถทำให้เรารู้สึกได้ว่าเวทีนี้มันค่อนข้างใหญ่ เสียงครั้งแรกที่ได้ยินเครื่องดนตรีชิ้นแรกจะมาจากฝั่งด้านซ้าย เราสามารถแยกได้เลยว่าอ่ะโอเค เสียงมันมาจากทางด้านซ้ายนะต่อมามาจากด้านหลังเราได้ยิน เรายังได้ยินด้านซ้าย เราได้ยินด้านหลังเพิ่ม แล้วต่อมาชิ้นที่ 3 มันเล่นที่ฝั่งด้านขวา มันทำให้เราเห็นว่าอ่ะโอเค เสียงเบสมาจากฝั่งด้านขวา เสียงกลองมาจากฝั่งด้านซ้าย เสียงไวโอลินมาจากฝั่งด้านซ้ายหรือว่าอีกเสียงหนึ่งมาจากด้านหลัง คือมันทำให้เหมือนว่า เหมือนเราเอาตัวเราเข้าไปนั่งอยู่ตรงนั้นนะครับความรู้สึกนี้ผมรู้สึกครั้งแรกกับ AirPod Pro AirPod Pro ตอนที่เปิดตัวมาใหม่ๆ รอบนั้น ผมฟังเพลงนี้เพลงเดียวกันนี่แหละ มันทำให้ผมขนลุกเหมือนกันไม่แบบแค่จังหวะแรกที่ได้ยินนะครับมันแบบเฮ้ยเหมือนเรากำลังหันไปอยู่ตรงนั้นเลยว่าเฮ้ยทำไมเสียงมาจากทางฝั่งนี้ อารมณ์ประมาณนั้นเลยนะครับดังนั้นเรื่องคุณภาพเสียงผมบอกเลยว่า Omting Air Free ตัวนี้ทำได้ดี เกินค่าตัวครับ มันไม่ใช่หูฟังที่ดีที่สุดหรอก แต่ว่าถ้าเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตัวขนาดเนี้ยแล้วให้พลังเสียงมากขนาดเนี้ยคือมันดีมากอ่ะ เออ อันนี้คือผมยอมรับเลยว่าดีมากๆ ต่อมาครับ มาพูดในเรื่องไมโครโฟนกันบ้าง เรื่องไมโครโฟนผมค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญสูงนะ เพราะว่าผมจะคุยไลน์ค่อนข้างบ่อย คุยมือถือกับค่อนข้างบ่อย มันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเรื่องของไมค์กับหูฟังไร้สายเนี่ย มันจะต้องควบคู่กันมา คือมันไม่ใช่แค่ฟังเพลงได้อย่างเดียว มันควรจะใช้งานอย่างอื่นได้ด้วย เรื่องไมโครโฟน ถ้าเราเคยใช้ AirPods แล้วบอกว่าหูฟัง AirPods ดี ในเรื่องของไมโครโฟนนะถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องครับ ผมลองเนี่ยเซนไฮเซอร์สู้ AirPods ไม่ได้โซนี่ตัวเนี้ยหูฟังทูไวเลสที่แบบคุณภาพเสียงดีๆไมก็บอกเลยครับว่าสู้ AirPods ไม่ได้ คุยเสียงแบบเสียงจากข้างนอกเข้ามารบกวนค่อนข้างที่จะเยอะ AirPods เนี่ยถือว่าเป็นตัวแรกที่จบในเรื่องของการแบบคุยโทรศัพท์ ได้มาลองออมติงแอร์ฟรีครับผมลองคุยกับทีมงานของผม ผมถามเขาเลยว่าไม่เป็นยังไงบ้างมอตเตนบอกผมว่าเออเสียงดีครับแต่มันก็อาจจะมีแบบแทรกๆนิดนิดนึง แต่ก็คือไม่ไม่เยอะมาก แต่มันดีกว่าหลาย ๆ หูฟังที่พี่เคยลองโทรมาหาผม คือเต็นเต็นบอกผมอย่างนี้นะครับซึ่งผมก็รู้สึกได้อย่างนั้นจริงๆ ถ้าสมมติว่าโทรไปครั้งแรกแล้วปลายสายไม่ไม่ทักอ่ะเอ้ยพี่ไม่ค่อยชัดเลยอะไรเงี้ยอันนั้นคือจะรู้ได้เลยว่าเสียงที่เราพูดไปอ่ะมันไม่ชัด เปรียบเทียบออมติงแอร์ฟรีกับหูฟัง AirPod ตัวนี้สมมุติว่าให้คะแนนเต็ม 10นะครับผมให้ AirPod 10 และผมให้ออมติงแอร์ฟรีตัวนี้อยู่ประมาณ 8.5ถึง9เลยนะครับ8.5ถึง9คืออะไรความชัดของเสียงบอกเลยว่าดี คืออย่างที่บอกคือมันมีไมค์2ตัวใช่ไหมอยู่ข้างใน แล้วไมค์ตัวนั้นมีระบบการตัดเสียงด้วยนะ ระบบการตัดเสียงบริเวณภายนอกครับมันก็เลยทำให้ปลายสายของเราอ่ะได้ยินเสียงไมค์ค่อนข้างที่จะชัด แต่ว่ามันก็จะมีบางครั้งที่อาจจะมีแบบเสียง แทรกเข้าไปหน่อยเสียงแบบคลื่นคลื่นคลื่นแบบเข้าไปหน่อย แต่คือมันไม่ได้เยอะมากอะแล้วเสียงบริเวณโดยรอบคือไม่ได้เยอะขนาดนั้น แต่ถ้าสมมุติว่าเปรียบเทียบกับความเงียบของไมค์แอร์พอร์ตเรื่องความเงียบของมันจะทำได้ดีกว่าปลายสายจะเห็นความแตกต่างของ 2 ตัวนี้ ดังนั้นคะแนนเนี่ยคือใช้ครั้งแรกผม จริงๆ ผมให้คะแนนเท่ากับ AirPod เลยนะในเรื่องใหม่แต่พอใช้ครั้งที่2ครั้งที่3ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นโอเคอ่ะเราเริ่มเห็นจุดที่มันอาจจะมีข้อเสียนิดนึงละแต่ก็ถือว่า ยังรับได้อยู่เป็นหูฟัง True Wireless อีกหนึ่งตัวที่เราสามารถคุยโทรศัพท์ได้อ่ะต่อมาครับอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญในเรื่องของการเชื่อมต่อนะฮะหูฟัง Optic Air Free ตัวนี้สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์หลากหลายนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้กับ iPhone อย่างเดียว หรือสมาร์ทโฟนของทางฝั่ง Android อย่างเดียวนะครับใช้ได้หมดกับ iPhone ก็ใช้ได้ iPad ก็ใช้ได้ Android ก็ใช้ได้ Mac ก็ใช้ได้ Windows ก็ใช้ได้ เพราะมันเป็นอุปกรณ์บลูทูธนะครับบลูทูธตัวนี้จะใช้สัญญาณบลูทูธ5.0 มันดีในเรื่องของความเร็วส่งสั สัญญาณเสียงระหว่างอุปกรณ์มาหาหูฟังอ่ะมันทำได้ดี สรุปอย่างแรกในเรื่องของการเชื่อมต่อ ตัวนี้ครับ Omting Air Free สามารถเชื่อมต่อกับ iPhone ได้ค่อนข้างง่ายนะครับเราเพียงแค่เปิดตัวฝาเครื่องขึ้นมา และหลังจากนั้นแกะหูฟังออกมาครับแล้วหลังจากนั้นเข้าไปโหมดของบลูทูธในฝั่งของสมาร์ทโฟนของเรานะครับแล้วก็ทำการเชื่อมต่อนะครับเราเลิกใช้งานแล้วเราถอดออกจากหูเก็บไว้ในกล่องอ่ะแค่นี้ก็คือเลิกใช้งานแล้ว มันให้ธรรมชาติการใช้งานมันคล้ายคลึงกับ AirPods มันสะดวกคือมันมีออโต้ออนออโต้ออฟ ถือว่าตรงนี้ดีสะดวก การใช้งานต่อมาถ้าผมจะจะใช้กับ iPhone อีกรอบนึง ผมก็เปิดฝากล่องออกมา แล้วก็เอาหูฟังเสียบเข้าไป รอ Connect หูฟังก็จะ Connect เอง แล้วก็แบบสามารถเชื่อมต่อแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับความเร็วนั้น AirPods จะทำได้ดีกว่าแน่นอนเพราะว่าเป็นของฝั่ง Apple ที่ทำงานร่วมกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้อาจจะรอนิดนึง แต่ก็ถือว่าไม่ได้รอนานมาก แล้วก็เชื่อมต่อได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับอันนี้เป็นเรื่องของความสะดวกสบาย เวลาที่แบบว่าเราเชื่อมต่อเสร็จแล้ว แล้วจะใช้งานครั้งที่ 2 ต่อมา ก็สามารถทำได้นะครับ ถ้าสมมุติว่าเราจะนำออมติงแอร์ฟรีตัวนี้ไปใช้กับอุปกรณ์เครื่องอื่นๆ อย่างเช่นผมจะเอาไปใช้กับ iPad หรือว่าผมจะเอาไปใช้กับ Mac ถามว่าทำได้ไหมทำได้ครับ แต่ว่าเราจะต้องทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ชิ้นที่ 2 ชิ้นที่ 3 อีกทีหนึ่งสิ่งที่ควรทราบคือออมติงแอร์ฟรีเนี้ยจะเชื่อมต่อหูฟังได้ทีละอุปกรณ์นะครับ เราไม่สามารถผูกอุปกรณ์ที่ 2 อุปกรณ์ที่ 3 ต่อเนื่องกันได้ คือผูกที่ 1เสร็จ แล้วเราจะไปผูกที่ 2 เราจะต้องยกเลิกจากอันที่1ออกแล้วไปผูกอันที่ 2 นะครับถึงจะใช้งานอันที่ 2 ได้ แล้วถ้าอยากจะกลับมาใช้อันที่ 1 อีก เราก็ต้องยกเลิกอันที่2นะครับหรือไม่งั้นก็ก็รีเซ็ตที่หูฟังนะครับการรีเซ็ตที่หูฟังก็ง่ายๆครับกดที่ปุ่มทัชครับค้างเอาไว้ประมาณ 5 วินาที จนเห็นไฟกระพริบสีขาวๆนะครับจนไฟกระพริบด้นค้างแล้วก็ปล่อย แล้วเราก็ไปที่อุปกรณ์ชิ้นที่2นะครับก็เราก็ไปทำการเชื่อมต่อ ก็คือรีเซ็ตแบบนั้นแล้วเราก็จะเอามาใช้งานได้ ความสะดวกอาจจะไม่สู้ AirPod เพราะว่า AirPod นั้นมันจะลิงก์กับทางฝั่งของ iCloud ด้วยพอเวลาเราเชื่อมต่อเข้ากับ iPhone ใช่ไหมครับแล้วเราอยากจะไปใช้บน Mac เราก็สามารถที่จะสลับไปใช้บน Mac ได้เลย ไปใช้บน iPad ได้เลย ขอให้ใช้ iCloud เดียวกัน อันนั้นคือความสะดวกของ AirPod นะครับคือการใช้งานร่วมอุปกรณ์หลายๆอันนะครับแต่ว่าออมติงแอร์ฟีนั้นจะไม่สามารถทำในลักษณะนี้ได้นะครับ มาพูดถึงในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับ ถ้าเราชาร์จเต็ม 100%ใช่ไหมครับ จะสามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง 3.5 ถึง 4 ชั่วโมงนะครับ ส่วนถ้าสมมุติว่าเราใช้งานควบคู่กับกล่องตัวเนี้ยจะรวมกันนะครับ สามารถใช้งานได้อยู่ที่ 20 ชั่วโมงนะครับออมติงแอฟีนั้นดีอย่างหนึ่งนะครับ ตัวแบตเตอรี่เราสามารถดูผ่านวิดเจ็ตของ iOS ได้นะ iOS 13 iOS 14 เราสามารถที่จะดูระดับของแบตเตอรี่ของหูฟังอะ่ะผ่านตัวนั้นได้เลย ซึ่งถือว่าสะดวกนะ เราไม่ต้องมากังวลว่า เอ้ย เราจะดูแบตเตอรี่ เอ้ย หูฟังเหลือแบตเท่าไหร่แล้ว ตัวนี้ครับ Omting Air Free เนี่ยแสดงในวิดเจ็ตได้เลย เหมือนกับ AirPods เลย AirPods ก็แสดงอยู่ในวิดเจ็ตว่าเหลือเท่าไหร่นะครับ ส่วนกล่องหูฟังตัวนี้มี USB-C ใช่ไหมครับ แต่ว่าจะไม่มีระบบชาร์จไร้สายนะครับ จุดเด่นอีกหนึ่งอย่างของหูฟัง Omting Air Free ก็คือในเรื่องของการกันน้ำ ตัวนี้มาพร้อม IPX4 นะครับ เราสามารถสวมใส่แล้วก็ออกกำลังกายหรือว่าเวลาที่แบบ วิ่งแล้วโดนฝนอะไรเงี้ยโดนเหงื่อหนักๆ ก็สามารถเอาอยู่นะครับการทนน้ำนั้นเทียบเท่ากับ AirPod Pro นะครับก็คือได้มาตรฐานเดียวกันที่ IPX4 จุดที่สำคัญอีก อันนึงคือเรื่องของการดีเลย์นะครับเวลาที่เราเชื่อมต่อหูฟังกับอุปกรณ์มันดีเลย์ไหม ผมบอกเลยไม่ว่าจะเป็น YouTube ไม่ว่าจะเป็น Netflix ครับดูได้สบายปากกับเสียงตรงกันแน่นอนครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมชื่นชอบก็คือผมได้ลองทดสอบกับเครื่อง Mac แล้วก็ผมใช้หูฟังในการตัดต่อคลิป ตัดต่อคลิปเนี่ยมันจะต้องเป๊ะทั้งภาพและทั้งเสียงนะไม่งั้นคือถ้า เราไปการตัดต่อเนี่ยเราจะดูคลื่นเสียงเป็นหลักคลื่นเสียงตรงนี้ เราจะตัดบริเวณตรงนี้ออกนะครับตรงหูฟังตัวนี้ครับเวลาที่เราใช้งานในลักษณะนะคือเสียงมาตรงครับเสียงมาตรงเป๊ะเลยนะครับอันนี้ถือว่าทำได้ดีในเรื่องของการเชื่อมต่อคือมีเนเซ e ซี่น้อย หรือว่าการหน่วงต่ำนะครับก็เหมาะสำหรับใครที่แบบชื่นชอบในเรื่องเผื่อเอาไปใช้ในการเล่นเกมนะครับหรือว่าเอาไปใช้เสพในการดูวิดีโอดูคลิปอะไรเงี้ยก็ถือว่าตัวนี้ผ่านนะครับในเรื่องนั้น ระบบทัชคอนโทรของ Omning Air Free ที่ทำได้นะครับ การรับสายวิธีการก็คือ ถ้ามีสายเข้ามาปุ๊บเราก็แท็บ2ครั้งที่ปุ่มทัชคอนโทรนะครับก็จะเป็นการรับสายส่วนการพักสายครับเราก็แท็บ2ครั้งเช่นกันครับต่อมาการเล่นเพลงหยุดเพลงครับให้แท็บ2ครั้งที่หูฟังทางด้านขวานะครับเพื่อเล่นเพลงแล้วก็หยุดเพลง หูฟังด้านซ้ายแท็บ2ครั้งเพื่อเรียก Siri หรือเรียก Google Assistant นะครับจุดด้อยของตัวนี้ก็คือจะอยู่ในเรื่องของไม่สามารถที่จะเล่นเพลงถัดไป หรือว่าเล่นเพลงก่อนหน้านี้ได้นะครับทำอย่างนั้นไม่ได้ ถ้าจะทำอย่างนั้นเราสามารถที่จะทำการเรียก Siri หรือว่าเรียก Google Assistant แล้วสั่งให้เปลี่ยนเพลงแทนได้นะครับ แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือไม่สามารถที่จะปรับโวลูมหรือว่าปรับระดับเสียงได้นะครับ และสุดท้ายครับหูฟังตัวนี้นะครับมีแอปพลิเคชันมาให้ด้วยนะครับชื่อว่า OmThings ซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นพัฒนาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพนะครับคาดว่าเร็วๆนี้จะปล่อยซอฟต์แวร์อัปเดตออกมาให้กับแอปพลิเคชันตัวนั้น และนี่ครับก็คือภาพโดยรวมนะครับผมกล้าบอกได้เลยว่า OmThings Air Free เป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นหูฟัง True Wireless ที่ซื้อมาแล้วคุณจะไม่เสียใจ ใช้หูฟังทีละข้างก็ได้เสียงดีมากตัดเสียงได้ คุยสายได้ เสียงไม่ดี แบตเตอรี่ใช้งานได้นานกันน้ำได้ด้วย ราคาแบบเข้าถึงได้ง่าย เป็นหูฟังทูไวเลสที่จบสำหรับคนงบน้อย แล้วก็ดีไซน์มันก็สวยด้วย ดีไซน์ โดยภาพรวมถือว่าผ่านเลยนะครับตรงนี้ยังไงก็ฝากเอาไว้ละกัน ถือว่าเป็นข้อมูลที่แบบว่าผมนำมาให้ได้รับชมกัน มันเป็นข้อมูลที่ผมพยายามที่จะ อธิบายออกมาให้คุณเห็นภาพได้มากที่สุด เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจนะครับ ผมได้แนบลิงก์ของการสั่งซื้อหูฟังตัวนี้นะครับไว้ที่ใต้คลิปนะครับ มาจาก JD Central Lazada แล้วก็ Shopee นะครับเผื่อใครแบบสะดวกช่องทางไหน สามารถที่จะคลิกเข้าไปแล้วก็เลือกซื้อได้เลยนะครับ โอเคครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับรีวิวในรอบนี้ เหมือนเดิมครับ ถ้าหากชื่นชอบ อย่าลืมกดไลค์ครับ ถ้าใครไม่ชอบคลิปนี้ก็กดดีไซน์ได้ครับผมไม่ว่า แล้วก็ถ้าใครได้ลองใช้หูฟังออมติงแอร์ฟรีตัวนี้แล้วนะครับ สิ่งที่ผมอยากจะให้มาแชร์กันก็คือในเรื่องของข้อมูลครับ คุณใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้าง เสียงเป็นยังไง ไมโครโฟนที่ได้เป็นยังไง เรื่องการใช้งานทั่วไปเป็นยังไง นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะได้ยินจากพวกคุณนะครับยังไงถ้าใครได้ลองใช้แล้ว มาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้นะครับ ผมอยากจะรู้ว่าคุณจะคิดเหมือนกับผมหรือเปล่า ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ ผมต้องไอ้มดขอตัวลาไปก่อนนะครับ ไว้เดี๋ยวเราพบกันในรีวิวรอบหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีครับผม Let's go